พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนป้องกันและควบคุมโรคพืชโดยแบคทีเรียโอฟาด การป้องกันและควบคุมแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืชหลายโรคนั้นทำได้ค่อนข้างยากครับ เนื่องจากแบคทีเรียเหล่านี้อาศัยอยู่ในดิน และแพร่กระจายผ่านน้ำได้ด้วย การใช้ไวรัสที่เรียกว่าแบคทีเรีโอฟาดเข้าไปทำลาย และย่อยสลายแบคทีเรียเป้าหมายในดิน จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแบคทีเรีโอฟาดหรือฟาดเป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลายและย่อยสลายแบคทีเรียได้ โดยจะเข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้าน ไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมจะหยุดเพิ่มจำนวนเมื่อเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านหมดไปเหมาะจะนำมาใช้ป้องกันและควบคุม การเกิดโรคพืชหลายชนิดแต่การใช้แบคทีเรียโอฟาก็ยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขคือ ความคงทนของแบคทีเรียโอฟาซึ่งโครงสร้างที่เป็นโปรตีนและ DNA นั้นแตกสลายได้ง่าย นักวิจัย สวทช จึงได้ทำการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้านความคงทนของฝาดและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาความคงทนของฝาดให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้งานจริงในพื้นที่เกษตรกรรม วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000